เรามาทำความรู้จักกับประเภทของข้อมูลที่นิยมใช้ใน Excel ทั้ง 5 ประเภทจากข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ ผู้เรียนลองสังเกตดูสิคะว่า ในแถวที่ 1 ทุกคอลัมน์ตำแหน่งการจัดวางของข้อมูลที่มีการป้อนลงไปในแต่ละเซลล์ จะมีตำแหน่งอยู่ชิดซ้ายหมดใช่ไหมคะแสดงว่าประเภทของข้อมูล ในแถวที่ 1 ในทุกคอลัมน์นั้น เป็นข้อมูลประเภทข้อความหรือ c h รคเตอร์ไงล่ะคะ เรามาลองพิจารณาข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ดูนะคะ ว่าเป็นข้อมูลประเภทใดค่ะ ในคอลัมน์ A ซึ่งเป็นข้อมูลรหัสประจำตัวนักศึกษา ถ้าดูจากตำแหน่งการจัดวางแล้ว น่าจะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขใช่ไหมคะ ถัดมาค่ะ คอลัมน์ B คอลัมน์ C และคอลัมน์ D ข้อมูลที่เป็นคำนำหน้า ชื่อและนามสกุล น่าจะเป็นข้อมูลประเภทข้อความใช่ไหมคะถัดไปค่ะ ข้อมูลวันเดือนปีเกิด น่าจะเป็นข้อมูลประเภทวันที่ใช่ไหมคะ และขณะเดียวกัน ข้อมูลชั่วโมงทำจิตอาสา ก็น่าจะเป็นข้อมูลประเภทเวลาไงล่ะคะลองมาพิจารณาในคอลัมน์ของคะแนนเฉลี่ยสะสม ค่าปรับห้องสมุด ค่าปรับของเสียหาย และรวมค่าปรับ ถ้าเราดูจากตำแหน่งการจัดวางแล้ว ก็น่าจะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขทั้งหมด เรามาดูรายละเอียดของคอลัมน์รวมค่าปรับกันสิคะ จริงๆแล้วในคอลัมน์รวมค่าปรับแล้วเป็นข้อมูลประเภทสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันไงล่ะคะ เห็นไหมคะว่าในคอลัมน์ J2 ได้มาจากผลบวกของ H2 และ I2 ค่ะ ซึ่งเป็นข้อมูลประเภทสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันไงล่ะคะ ถ้าหากเราต้องการจัดการกับตารางข้อมูลหรือ worksheet ในส่วนของการเพิ่ม worksheet การลบ worksheet หรือการเปลี่ยนชื่อ worksheet นะคะ สามารถทำได้ง่ายโดยเอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อของ worksheet นั้นๆ แล้วคลิกเมาส์หรือคลิกขวานะคะ ก็จะปรากฏเมนูให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะ insert sheet หรือเปล่า หรือเราต้องการที่จะลบชีตนั้นๆ ต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของการลบ เพราะบางทีเราต้องเช็คก่อนว่าข้อมูลที่มีในชีปนั้นเรายังใช้งานอยู่หรือเปล่า rename ใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของ worksheet นะคะ แล้วก็ในส่วนของ move หรือ copy เป็นเรื่องของการคัดลอก เราสามารถที่จะใช้วิธีการคัดลอกไปไว้ใน worksheet เดิม หรือข้าม worksheet ได้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดการกับ worksheet ค่ะ การใช้งาน Excel เบื้องต้นในเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการเลือกเซลล์และกลุ่มเซลล์ก่อนการป้อนข้อมูลทุกครั้ง สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการเลือกเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ที่จะใส่ข้อมูล สามารถทำได้หลายวิธีค่ะ เรามาเริ่มจากวิธีแรกค่ะ การเลือกช่วงเซลล์ช่วงเดียวค่ะ เช่น ถ้าเราต้องการเลือกช่วงเซลล์ตั้งแต่ A1 ถึง A6 ก็ใช้วิธีการรากเมาส์เลยค่ะ ตั้งแต่ A1 ลงมาถึง A6 ได้เลยค่ะ อันนี้กรณีที่เราต้องการเลือกช่วงเซลล์ช่วงเดียวค่ะ แล้วถ้าเราต้องการเลือกช่วงเซลล์หลาย ๆ ช่วงนะคะ สามารถทำได้โดยเราเลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการช่วงที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วไปเลือกช่วงเซลล์ช่วงถัดไปที่ต้องการค่ะ และถ้าเราต้องการเลือกทั้งหมด ก็ให้กดปุ่ม Ctrl A ค่ะ ก็จะปรากฏพื้นที่ที่เราเลือกทั้งหมดในเวิร์กชีตนั้น ๆ ค่ะ นอกจากนี้แล้ว ถ้าเราต้องการเลือกทั้งแถวก็ให้เอาเมาส์คลิกที่ตัวเลขหน้าแถวนั้นๆ นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกทั้งแถวค่ะ หรือถ้าต้องการเลือกทั้งคอลัมน์ ก็ให้เอาเมาส์คลิกที่ชื่อของคอลัมน์นั้นๆ ค่ะ เราสามารถเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน โดยใช้วิธีการกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ เช่นเดียวกันนะคะ เรามาดูข้อมูลตัวอย่างที่ปรากฏในชีตนะคะ ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตั้งแต่ช่วงของ B3 จนกระทั่งถึง E9 นั้น เป็นช่วงข้อมูลที่มีทั้งส่วนที่มีข้อมูลและส่วนที่เป็นเซลล์ว่าง ถ้าเราต้องการเลือกเซลล์ว่าง ในช่วงของข้อมูลดังกล่าว เราจะทำได้โดยใช้วิธีการกดปุ่มฟังก์ชัน บวกกับ F5 หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือก ให้เลือกที่ Special แล้วกด Select ที่ Bank กดปุ่มโอเคเห็นไหมคะว่า เราจะได้ช่วงของข้อมูลที่เป็นเซลล์ว่างขึ้นมาค่ะ และถ้าเราต้องการแทนค่าลงในเซลล์ว่างล่ะคะทำได้อย่างไรให้เราพิมพ์ค่าที่เราต้องการนะคะ ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเราจะพิมพ์คำว่า NA เราก็ใส่ค่าที่ต้องการแล้วก็เคาะ enter ก็จะเลื่อนไปยังเซลล์ถัดไปให้เราสามารถใส่ค่าที่ต้องการลงไปได้เลยค่ะ และกรณีที่เราต้องการแทนค่าว่างทั้งหมดที่เราต้องการใส่ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วเคาะ Enter ค่ะ หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกแทนค่าในเซลล์ว่าง ด้วยค่าที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเลยใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่า ไม่ยากเลยสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่เป็นเซลล์ว่างค่ะ แล้วถ้าเราต้องการเลือกเซลล์ตามชนิดของข้อมูลจะทำได้ยังไงบ้างคะ เรามาดูตัวอย่างของการเลือกเซลล์ตามชนิดของข้อมูลค่ะ ข้อมูลที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ในชีตที่ปรากฏในรูปนะคะ มีข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นตัวอักษร วิธีการเลือกข้อมูลตามชนิดของข้อมูลนะคะ ให้เรากด Ctrl A เพื่อเลือกพื้นที่ทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชัน และ F5 เหมือนเดิมค่ะ เมื่อปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกให้เราเลือกที่ Special ในส่วนตรงนี้นะคะ เราจะเลือกตรงส่วนที่เรียกว่าเป็น Constraint ค่ะ ในส่วนของ Constraint ก็จะปรากฏ Option มาให้เราเลือกว่า เราจะใช้ Option เป็นประเภท Number ประเภท Logical ประเภท Text หรือประเภท Error ถ้าเราต้องการให้ปรากฏเฉพาะส่วนที่เป็น number เราก็คลิกเลือกเฉพาะส่วนของ number เท่านั้น หลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มโอเคค่ะ เห็นไหมคะว่าเซลล์ที่ถูกเลือกจะเป็นเซลล์ที่เป็นชนิดที่เป็น number หรือตัวเลขเท่านั้นค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเลือกประเภทของข้อมูล หรือเลือกเซลล์ตามชนิดของข้อมูลค่ะ